คนเห็นอะไรเหมือนที่เราเห็นปะเห็นปะอ๋อชินักเรียนรีเทิร์นเว้ยมันเป็นกระชากเก่าที่กลับมาเนาะแล้วมันเป็นอะไรที่น่ารักมาก ๆ เดี๋ยวเรากดไปดูกันเลยเนาะ นี่ เราจะพบกระชากระชาหนึ่งนะคะ ที่เป็นกระชาเมื่อนานมาแล้วราคาพันสี่ร้อยบาทด้วย กดไปปุ๊บนี่ยมันมีของไอเทมน่ารักน่ารักมากๆอะแล้วเราก็ อืมไม่มีตังค์แล้วตอนนี้ เราก็เลยจะมาแนะนำวิธีหาตังค์กับเพื่อนๆนะคะ ซึ่งวิธีหาตังค์ของเราอะ่ะมีอยู่สามแบบเว้ยจะเป็นยังไงนั้น มา อันแรกก็คือทำเควสเนาะมีรายการสิบอย่างก็คืออดู วิดีโอ หาเมจิกกลุ่มปาร์ตี้สงใจรูปหัวสัตว์แปะมือกวาดห้องรดน้ำต้นไม้ เยี่ยมเพื่อนแล้วก็ตกปลาเนาะ ส่วนตัวเราอะเราคิดว่าเราทำได้แค่ 9 อันเว้ยเพราะว่า ไอ้ตกปลาเนี่ยคือเราต้องเสียตังค์สองพันเพื่อซื้อน้ำยาส่วนเราเนี่ยเราคิดว่าเราไม่สามารถซื้อได้เว้ยเพราะเราเราไม่มีตังค์ไงเราก็เลยทำเพยสตรงนี้ไม่ได้ ถ้าเป็นนิวเพ a เยอร์ก็อขอแนะนำให้คุณไปตกปลานะคะ แล้วคุณก็จะรวยมาก ๆ เลย เดี๋ยวอินเสิร์ตภาพให้ดูนะ ป๊อกเออถ้าคุณตกปลาแล้วเนี่ยถ้าสะสมตามคอลเลคชันของเขาครบทั้งหมดเนี่ย หนึ่งคอลเลคชันก็จะมีเก้าตัวเว้ย ก็จะได้ห้าพัน ลองแนะนำนะ ถ้าใครเป็นมือใหม่หัดเล่นเกมนี้ก็ลองเข้าไปดูที่ตกปลาเนาะมันก็จะมีที่ให้ตก อ่ะ อีเวนต์ต่อไป การตบมือเนาะให้ไปที่สแควร์สแควร์ไหนก็ได้ไปได้แปะแปะแปะแปะให้ครบยี่สิบคนเนาะยี่สิบคนเองไปต่อไป เพื่อนๆรู้จักหลุมสายลุงปะไอหลุมที่มันอยู่หน้าบ้านเราอะไอหลุมเนี่ย มันจะมีประโยชน์มากๆเลยนะมันทำให้อ่าถ้าเรากระโดดลงไปเนี่ย เราก็จะเจอบ้านเพื่อนเลยในบ้านเพื่อนอะเราทำได้หลายอย่างเลย ทั้งรดน้ำ ต้นไม้กวาดห้อง แล้วก็รูปหัวสัตว์ก็ได้ถ้าเพื่อนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไว้เนาะแล้วก็ถ้าเราไม่มีเพื่อนจริง ๆ สักคนเลยอะเราก็ส่งใจให้เขาได้เว้ยเราก็จะทำเควสเสร็จอืม ็จากการคำนวณนะคะ รับเพชรฟรีอ่ะ เราจะได้มาพันหนึ่ง หาเมจิกในสแควร์ได้ 300รูมปาร์ตี้ 300 บาท ส่งหัวใจให้เพื่อนได้ 300 รูปหัวสัตว์ได้ร้อยหนึ่งแตะมือได้ร้อยหนึ่งกวาดห้องกวาดทีหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้ 5 บาท แล้วก็คูณ20 ไป เพราะาเราไป 20 ห้องก็ 2 5 10ได้ อ่าร้อยหนึ่ง ก็โดยตัวเควสเอง ถ้าทำเสร็จหมดทั้ง 20 ก็จะได้อีกร้อยรวมกันเป็น 200 บาทรดน้ำต้นไม้ก็เหมือนกัน เพราะว่าได้ห้องรดทีนึงเนี่ย เราก็จะได้ 5 บาทเลย ก็ได้ 200 แล้วก็อีเวนต์อีกอีเวนต์หนึ่งก็คือการไปเยี่ยมเซอร์เคิล เราจะได้300บาท จากการคำนวณทั้งหมดนะคะ ก็คือได้มาทั้งหมดเราก็จะได้ยอดเงินมาทั้งหมด 2,800 บาทนั่นเอง อ่าวันหนึ่งได้สองพันแปดเนี่ยสุดยอดไปเลยเว้ย แต่มันก็ยังไม่พอหรอกเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ที่โลภมากเราได้มาแล้วเราก็เอาไปสุ่มกระชาหมดเลย มันก็ต้องหาตังค์เพิ่มอะต่อไปเราไปวิธีที่สองกันเนาะก็คือการเล่นกิจกรรมผู้จัดนั่นเอง การเล่นกิจกรรมผู้จัดเนี่ยก็คือ อ่า เป็นที่รู้จักกันในนามของผู้ที่มีใจเยอะๆเนาะเคยเห็นปะใจละแสนหมื่นล้าน หมือนแสนล้าน อืม การเล่นกิจนี้นะ่ะ เราก็จะได้ทั้งใจได้ทั้งเพชรเลยแหละ เดี๋ยวลองอธิบายแบบง่ายๆเนาะก็เหมือนกับว่ามีบุคคล 20 คนมาช่วยกันแชร์ช่วยกันส่งใจ สมมุติว่ากิจกรรมนั้นอะ่ะเขากำหนดว่า 3 ใจต่อ 1 วันที่เราต้องส่ง ก็คือเราต้องสร้างอวตารมาส่งใจให้เพื่อนๆอีก 19 คน สร้างอวตารมาสามรอบเพื่อส่งใจให้บุคคลทั้งอ่ายี่สิบคนรวมตัวเราด้วยอะเนาะก็สามคูณยี่สิบเราก็จะได้ใจเพิ่มมาหกสิบใจเนาะแล้วก็ได้เพชรเพิ่มมาอีกได้สามร้อยเพชรเนาะ เพราะว่าตอนนี้หนึ่งใจเนี่ย เราได้ห้าเพชรถ้าเพื่อนๆสนใจกิจกรรมผอจอเนาะก็ลองเสิร์ชหาจากยูทูบเบอร์ท่านอื่นๆดูใน YouTube น่าจะมีเยอะแยะอยู่เลยนะคะ ต่อมาจะเป็นวิธีสุดท้ายนะคะ ไอ้วิธีเนี้ยเราเป็นคนคิดขึ้นมาเองเว้ยหรืออาจจะมีเพื่อนๆบางคนรู้จัก เราเรียกมันว่าการยืนบ้านเว้ย การยืนบ้านคืออะไร มันเป็นวิธีที่เราคิดว่า เออทำแบบนี้แล้วเราก็จะรวยได้แน่ๆเลย เพื่อนๆเคยสังเกตกันไหมตอนที่ว่าเราพาอวตารมาลุมปาร์ตี้บางทีมันก็จะเกิดอาการเว้ย อย่างเช่นห่วงข้าว อยากนั่งอยากอาบน้ำพอเราทำตามที่เขาต้องการแล้วอะ เหมือนเราพาเขาไปนอนใช่ไหมพาเขาไปนั่งเสร็จปุ๊บ เราก็จะได้ตังค์สิบเพชรติ้งซึ่งอาการเหล่านี้มันจะแสดงออกมาทุกๆหนึ่งนาทีเว้ย เราว่านะ รอตั้งหนึ่งนาทีในบ้านอะ่ะ มัน มันน่าเบื่อเกินไปเว้ย เรามีอีกหนึ่งวิธีมานำเสนอ นั่นก็คือ การเข้าไปในห้องแชทห้องหนึ่ง ห้องนั่งเล่นอะ่ะ เคยเข้ากันปะเข้าไป แล้วก็เข้าไปในห้องที่ อ่าเขาเขียนว่าห้องผู้เล่นใหม่ แล้วก็มันจะมีห้องขอโค้ดหน่อยใช่ป่ะให้เราเข้าไปในห้องนั้นอะซึ่งอ่าในเกมนี้เนาะที่เราสัมผัสมาตลอดอ่าสี่ห้าปีที่เราเล่นมา เราก็พบว่าห้องนี้นะ่ะมีไว้โปรโมทกิจกรรมที่เพลเยอร์ จัดขึ้นมาเองนะคะ เช่นแจกใจหนึ่งใจแรกสามใจหรือว่าประกวดวาดอวตารประกวดอย่างนู้นอย่างนี้เนาะ มีเยอะแยะเลยล่ะ ถ้าใครสนใจก็ลองไปหาได้เนาะ แต่ประเด็นวันนี้ที่เราจะมาบอกก็คือการแลกติ๊กแลกใจ อ่า ถ้าเราแลกใจหนึ่งใจ เราก็จะได้ห้าบาทใช่ไหมแต่เราอ่ะต้องใจใจกับเขาด้วยนะ เขาให้เราแล้วเราก็ต้องให้เขากลับด้วย ก็ให้เราไปรัวเว้ยรอจอรอจอแลกใจแลกใจอะไรเงี้ยไปรัวปุ๊บ เออก็จะอ่ามี เพลเยอร์คนอื่นส่งใจมาให้เรา เราก็ส่งกลับไปให้เขา อ่าเจ้าเจ้ากันไป ก็ให้เราทำสลับกันอะระหว่างยืนที่บ้าน พอยืนเสร็จปุ๊บ ก็รีบกดไปที่ห้องนั่งเล่นเข้าห้อง อ่า new player เข้าห้องผู้เล่นใหม่ แล้วก็ไปพิมพ์รอจอรอจอรอจอในระหว่างหนึ่งนาทีตรงนั้นอะก็จะมีคนสนใจใช่ปะแล้วก็ส่งไปส่งมาพอครบหนึ่งนาทีปุ๊บก็กลับมายืนบ้านอีกโคตรแอคทีฟเลยใช่ไหมล่ะ จับภาพเว้ยเรามีอยู่พันกว่าาใช่ไหมเราต้องการสุ่มกาชากาชานั้นอะกาชาที่มันมาใหม่อะแต่เราจะทำการยืนบ้านเนาะแล้วก็ดูกันว่าอนานเท่าไหร่กว่าเราจะได้พันสี่อ้าวเริ่ม อนนี้เรา เอ่อ ยืนบ้านมาเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วนะคะ ก็ตังอยู่ที่พันสามเฮ้ยมีคนสนใจมาแล้วไอ้สุดท้ายจากปักเคิมนั่นเองอ๋อในสุดเราก็ได้ตังพันสี่ไปสุ่มกาชาแล้วนะเพื่อนๆดีใจสุดๆไปเลยจังวันนี้ไม่รอช้าแล้วค่ะกดมาที่กาชาสคูลเกิลเลยนะคะ มีตังพันสี่ร้อยอยู่ในมือแล้ว เราจะสุ่มได้ผมหรือเปล่าหรือว่าได้แว่นตากันนะ เอาหมดทุกอย่างเลยขอให้ไม่เกลือได้อย่างอื่นก็พอเชอรี่จะมอบอะไรให้กับเรานะ ขอดีๆนะเชอรี่เยี่ยมไปเลยสกูลเมลอนเบรดสกูลเมลอนเบรดพันสี่ที่เรารอคอยได้ขนมบางวันหนึ่งก้อนนะคะเกลือมันไม่ปราณีใครอยู่แล้ว ขอให้โชคดีพบกันใหม่พาร์ทหน้าวันนี้ขอบคุณค่ะ